สวยเป็นสามาช่วยทำนาทำ่ระราแท้ยังมีพ่อตาทำหน้าดูมีคนชอนหาคณนอนไม่ดูแม่กลับไปบอกพ่อแม่เลยแกรับรู้ ลูกมีปัญญาได้เป็นสาวงาของหน้าดู Rana, That. That's with away